อ๋อแล้วมีไปไปไปเรียนที่นู่นเป็นเป็นยังไงบ้างคะก็ยาเกไหมแบบด้วยความที่ภาษามันต่างกัน แล้วก็อ๋อสำหรับพี่เนี่ยภาษาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอ๋ออาจจะเหมือนกับน้องตินตินนิดนึงว่าเรา มันมาจากอินเนอร์ล้วนเล้วนก็ ก็ไม่ไม่ยากนะคะเพราะมันเป็นความชอบด้วยคอร์สของเขาก็จะเรียนหนึ่งปีค่ะค่ะพี่ก็เลือกเรียนแต่เฉพาะคอร์สของการทำขนมหวานเท่านั้น ราะว่าที่โรงเรียนเขามีสอนทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเรื่องนี้เตรียมตัวไปไปนานไหมครับกว่าที่แบบอาตัดสินใจเรื่องที่เนี่ยค่ะ ก็มันดังที่สุดนะเนาะสำหรับคนไทยอ่ะเรียนที่ไหนก็เรียนกอฟเบอร์เรียนใจไม่น่าหรอกค่ะ เตรียมเงินเนี่ยสิคะแพงมากอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยพี่อ่ะค่าเงินบาทมันยังไม่ขนาดนี้ก็ก็หลายแสนเลยนะคะหลายแสนเลยค่ะแล้วก็สอนกันตั้งแต่เบสิก เริ่มแรกเริ่มแรกเลยมันจะว่ามันจะมีเป็นแบบทั้งหมด 3 คอร์สอะค่ะเป็นเบสิกอินเตอร์มีเดียแล้วก็ซูเปอร์เรียพี่ก็เรียนจนจบเลยอะครบคอร์ส ได้เป็นดิโพมา เป็นประกาศนียบัตรสำหรับการทำขนมหวานเลย ค่ะ แล้วในในในปัจจุบันเอ้ย เอาอย่างดีกว่า แล้วในตอนที่คุณพี่ไปเรียนเนี่ย คุณพี่ตัดใจเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนเดียวคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวไปคนเดียวเลยใช่เป็นคนเดียวเลยร้องไห้ มีพี่ชายไปส่งค่ะแต่พี่ชายอยู่กับพี่สามวันแรก ตอนที่กับพี่ขับไปส่งเขาที่สนามบินฮิตโรอ่ะรร้องไห้อยู่บนรถไฟฟ้า แบบุกคนนั่งตรงข้ามตกใจว่าเป็นอะไร คือเราไม่รู้สึกว่าอุ้ยพี่เราไปแล้วอ่ะเหลือเราคนเดียวคนเดียวนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดำเนินไปไหนเราก็เสียตังค์นะใช่ไหเมเราก็ต้องไม่แล้วตอนนั้นแบบว่าคอร์สมันยังไม่เริ่มคะเหมือนเราไปก่อนล่วงหน้า เราก็ไม่มีอะไรทำรู้จักใครก็ไม่รู้จัก แต่พอเปิดเรียนแล้วอ่ะ ก็อย่างที่คิดรู้อะค่ะ ก็มีคนไทยเยอะแยะเลยจริงไปเรียนกรเดนเบอร์ลอนดอน คนนี้คนไทยเดี๋ยวเะบอกสัดส่วนประมาณ 20%จนถึงเขาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็เยอะพอที่จะสามารถพูดภาษาไทยแลกเปลี่ยนได้ ในคลาสพี่มันก็มีประมาณ 3-4 คนนะคะก็ถือว่าสำหรับการที่ไปเรียนเมืองนอกแบบเนี้ย แล้วก็เป็นสถาบันแบบนั้นเนอะระดับโลก แล้วในในช่วงนั้นอ่ะถือว่าน่าจะแบบเยอะเหมือนกันนะครับสามสี่คนนี้มันเป็นเรียนพร้อมกันเนาะเรียนพร้อมกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาจนถึงปัจจุบัน ก็ต้องผ่านความยากลำบากมาด้วยกันในนี้พวกวัสดุอุปกรณ์เขาเตรียมให้หมดเลยเปล่าครับหรือว่าเราต้องแบบบางอย่างเชฟให้การบ้านมาเราต้องไปหาเอาจากแบบที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะในคอร์สก็คือผมว่าพอเราไปเรียนเนี่ยมันจะช่วงเช้าจะเป็นการเรียนทฤษฎีค่ะของของเมนูนั้นๆค่ะค่ะแล้วพอเป็นช่วงบ่ายก็จะเป็นภาคปฏิบัติของการทำเมนูที่เขาสอนภาคทฤษฎีไปตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวัน แย่นี้ใครก็สามารถที่จะไปเรียนได้เลยเราะเดี๋ยวนี้มีมีสาขาที่ไทยแล้วนี่ค่ะอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีโรงแรมสีลม ไว้จะไปเรียนนะคะนี่นี่มันจะได้แล้วสิมันสีมันเริ่มเปลี่ยนตรงด้านข้างแล้วเห็นปะค่ะเนี่ยพี่พี่บอกว่าเป็นสีเหลืองอัมพันเนี่ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบเป็นสีน้ำตาลแล้วดูดูได้ไหมเออ อย่างเงี้ยสีน้ำตาลเนาะเป็นีความเบลอของมัน สีมันจะออกแบบไม่ได้ไหม้มากจะเป็นสีตาลแบบสวยๆจะเป็นเป็นคริสตัลอะไรนะคุณพี่เป็นเหลืองเหลืองอัมพันเหลืองอัมพันเนาะอมเบอร์ที่ชอบให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงเพื่อความสวยงามอย่างนี้ ถ้าถ้าแบบพี่มันต้องเตรียมใส่ถุงมือเลย นี่ก็ก็เป็นสีที่เราต้องการแล้วนะคะครับแล้วก็ยกออกจากเตา ต้องใส่ถุงระวังร้อนนะคบระวังระวังถ้ามีดกมีเด็กอยู่นี่ระวังนิดนึงแล้วเราก็ใช้ครีมอันนี้ต้องเอามืแล้วเราก็เอานี้ค่อยๆ คน ต่อไปเป็น เป็นการแบบทำให้มัน ค่ะแล้วก็สามารถเอาตัวบัตเตอร์ครีมเอ้ยเอาตัวซอสคาราเมลเนี่ยค่ะไปใช้ทำอย่างอื่นต่อได้เลยอืมแต่คือกลิ่นตอนนี้แบบโอเคมากเลยครับมีความหอมละมุนเดี๋ยว้องดูสิครับค่ะอุ้ยหอมมากจริงๆค่ะไม่ได้ไม่มีการโกหกไม่มีการอะไรงสิงใช่โอเคเรียบร้อยนะคะค่ะ ก็สำหรับเมนูนี้นะคะ ก็จะเป็นเมนูที่แบบรู้สึกว่าแบบมันดูชื่อมันก็น่ายุ่งยากแต่จริงแล้วความยุ่งยากมันมันเป็นแค่แบบจุดเล็กๆเองนะคะแค่ใส่ไม่ให้มันไหม้ใช่ค่ะแค่ใส่ทรายนิดนึงแล้วก็ ดูแลมันอย่างแบบต่อเนื่องห้ามไปไหนห้ามหนีไปไหน เป็นเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะ ที่รู้สึกว่าสามารถเป็นท็อปปิ้งกับหลายๆเมนูได้เลยเนาะสำหรับตอนหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของเมนูอะไรครับพี่พี่ค่ะจะเป็นการสอนทำบัตเตอร์ครีมสุดปัง เอาไว้แต่งหน้าเค้กได้เองง่าย ๆ เลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย